เรามาดูเครื่องมือทูกันบ้างนะคะ เริ่มจากการใส่ชาร์ต เราสามารถเลือกรูปแบบของชาร์ตได้มากมาย ดังตัวอย่าง ทั้งกราฟเส้น กราฟ แท่ง แบบจุด แบบพายแบบโดนัท เป็นต้นค่ะ เราสามารถตั้งชื่อของกราฟ ได้ที่ชาร์ตไททอลและแก้ไขข้อมูลที่คอลัมน์ และโล ด้านขวามือ ซึ่งลักษณะ จะคล้ายๆ กับโปรแกรม Excel นะคะ เราก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามความต้องการเลยค่ะ มื่อนำเมาส์ชี้ที่ชาร์ตจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราทราบด้วยนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ Insert Chart เราสามารถย้ายกราฟ ย่อหรือขยายได้เหมือนวัตถุอื่น ๆ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่รูปดินสอด้านมุมขวามือนะคะ และถ้าต้องการนำข้อมูลจากแหล่งอื่นเข้ามา ให้คลิกที่ Import Your Data จากนั้นคลิกโอเคค่ะ การใส่แผนที่คลิกที่ Map สามารถค้นหาประเทศที่ต้องการได้ และสามารถแก้ไขแมปได้ โดยการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทั้งชื่อ จังหวัด สีของแผนที่ เส้นขอบแบ่งพื้นที่ จำนวนประชากร จากนั้น คลิก Insert Map การเพิ่มวิดีโอ เราสามารถหาลิงก์จาก YouTube มาใส่ได้เลยค่ะ ดังตัวอย่าง มื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว จากนั้นให้เราลองกด Preview ดูนะคะ คลิกที่ Save เพื่อบันทึกชิ้นงาน ตั้งชื่อของชิ้นงานที่ Title Here ตรงมุมซ้ายมือ จากนั้นคลิกดาวน์โหลด ซึ่งเราสามารถเอ็กพอร์ตไฟล์ได้แค่เป็นภาพนะคะ เนื่องจากเราใช้งานแบบฟรี ขนาดที่ให้เลือกมีแบบออริจินอลและแบบมีเดียมซึ่งใหญ่กว่านะคะ ลักษณะไฟล์ก็เลือกได้ทั้งแบบ PNG และ JPEG นะคะ การดาวน์โหลดของเราจะติดลายน้ำของโปรแกรมด้วย เนื่องจากเราใช้งานฟรีนะคะ Downloads Adblock คือการ Export เป็นไฟล์ zip นะคะ ฉะนั้นเราจึงปิดส่วนนี้ไป จากนั้น คลิกดาวน์โหลดแอ JPEG เลือกที่เก็บไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ คลิกเซฟ แค่นี้เราก็จะได้ชิ้นงานอินโฟกราฟิกแล้วค่ะ